สิ่งสำคัญและขาดไม่ได้ในการถ่ายภาพนะคะ นั่นก็คือแสงค่ะ แสงที่ใช้ในคอร์สนี้ นั่นก็คือแสงจากธรรมชาติค่ะ แต่จะมีองค์ประกอบอื่นๆอะไรอีกบ้าง เราลองไปชมกันค่ะ แสงครับ แสง ในบทนี้เราจะมาเรียนเรื่องของแสง แสงคืออะไร เราจะใช้งานแสงยังไงนะแสงถ้าจะเป็นตัวกำหนดแบบว่า อารมณ์ภาพมูดของภาพอาภาพ ถ้าเกิดคุณถ่ายภาพมาถ่ายภาพองค์ประกอบมาดี แต่แสงคุณไม่ดีผมจะบอกเลยว่าภาพมูดก็เปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับนะมันสามารถแบบว่าทำให้ภาพเด่นขึ้นหรือดรอปลงได้เลยฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมาทำความรู้จักกัน แล้วก็มารู้จักวิธีการใช้แสงกันโอเคนะครับ มาเริ่มต้นเลย แสงคืออะไร แสงคือ ถ้าในมุมถ้าในมุมของวิทยาศาสตร์มันคือพลังงาน พลังงาน พลังงานบลาบลาแต่ในมุมของการถ่ายภาพมันเปรียบเสมือนอถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการวาดรูปอะแสงคือสีอะเออเราไม่มีทางที่แบบว่าจะวาดรูปโดยที่ไม่มีสี ถูกไหมถูกปะ เหมือนกันเช่นเดียวกันครับเราไม่เราไม่เราไม่สามารถถ่ายภาพได้ถ้าเกิดไม่มีแสง มันคือสิ่งสำคัญมากในการสร้างผลงานนะแล้วก็แสงมีผลมากๆ ในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความรู้สึกนะครับ แล้วก็จริงๆมันอีกอีกอีกหลายอย่างเลย มาเรามาที่เรื่องแรกกันก่อน เรื่องของแหล่งกำเนิดของแสง แสงมีแหล่งกำเนิดอยู่ประมาณอยู่อยู่สองจุดสองสองส่วนส่วนส่วนใหญ่นะสองชนิดนั่นแหละ เรื่องแรกอันแรกคือแสงประดิษฐ์ แสงประดิษฐ์ครับ คือแสงอะไรแสงที่เกิดจากเนี่ยหลอดไฟ แสงหลอดไฟแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น แสงที่ไม่ได้เกิดจากจากจากธรรมชาตินะนี่คือแสงประดิษฐ์นะครับ พอมองออกเนาะในภาพนี่เห็นไหมมีหลอดไฟมีโคมไฟอันนี้คือแสงประดิษฐ์นะครับแล้วก็อันที่ 2 คือ แสงธรรมชาติ แสงธรรมชาติมีแสงเดียว ก็คือ นู่นดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์คือแสงธรรมชาติเดียว เลยแหละ แล้วก็เป็นแสงที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพ ปัจจุบันนี้ยังยังยังไม่มียังไม่มีใครที่สามารถสร้างแสงได้ได้ได้เท่ากับดวงอาทิตย์อีกแล้วอะ่ะ นะครับ ฉะนั้นแล้วในวันนี้นะฮะในการในการเรียนถ่ายภาพวันนี้เราจะใช้แสงธรรมชาติในการทำงานทั้งหมดเนาะโอเค ถัดไปครับผม แสงมี2ชนิด นั่นก็คือแสงแข็งหรือฮาร์ดไลท์กับแสงอ่อนหรือซอฟต์ไลท์นะแสงนุ่มแสงนุ่ม สังเกตยังไง สังเกตไหมครับว่าไอแสงแข็งๆเนี่ยมันจะเป็นเป็นเงาเงาเห็นไหม เงาที่แบบคมๆถูกไหมครับเห็นไหมส่วนแสงแสงนุ่มๆเห็นปะเป็นแบบเงาเงานุ่มๆอ่ะวิธีไอ้ขั้นตอนการการการเกิดแสงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแสงแสงแข็งเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบแสงถูกยิงมาโดยตรงผ่านจากแหล่งกำเนิดสู่ p r o d u c สู่วัตถุเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแสงนุ่มอาจต้องผ่านแบบเป็นแสงที่ผ่านจากจากจากตัวกล้อง อาจจะเป็นการสะท้อน เช่นอะไรอะ่ะ เช่นเรานั่งอยู่ริมหน้าต่างถูกไหมแล้วก็เป็นช่วงเวลาสักกลางวัน ที่แดดยังไม่ได้ส่องเข้ามาข้างในหน้าต่างในบ้านหรือว่าในในที่เราอยู่นะฮะก็จะเป็นแสงที่แบบสะท้อนมาจากถนนบ้างตึกบ้างแล้วก็ส่องมาถึงบริเวณที่เรานั่งอันนี้คือ แล้วให้ออก ให้เขาให้ฟีลลิ่งเหมือนความนุ่มๆอ่ะแสงนุ่มๆอ่ะนะ อันนี้คือแสงแสงซอฟนะครับ แล้วก็ อ่ะ สังเกตง่ายเห็นไหมถ้าเกิดเป็นแสงซอฟเห็นป่ะในวงกลมที่ผมวงไว้ จะเป็นแสงแบบนุ่มๆอ่ะดูแบบดูซับซ้อนดูเบาดูเบาตา ดูสบายสบายแต่ถ้าเกิดเป็นแสงแข็งเห็นไหมครับ เห็นเห็นเงาที่ผมภาพวงในภาพที่2ไหมฮะจะเป็นแสงแบบว่าที่มีขอบคมนิดนึงแล้วก็ภาพดูมีคอนทราสต์ดูมีดูมีน้ำหนักดูมีดูมีส่วนส่วนมืดกับส่วนสว่างชัดเจนประมาณนี้อ่ะ อีกหนึ่งภาพเพื่อเห็นตัวอย่างนะครับ ชัดเจนขึ้นนะ เห็นไหมภาพซ้ายมือเป็นภาพแข็งแข็งสอเข้ามาตุ้มโดนกระทบกับแอปเปิลเกิดเป็นเงาข้างหลัง และเงาก็เข้มด้วย อันนี้คืออันอันนี้คือภาพแสงแข็ง แสงอ่อนแสงนุ่ม ภาพที่สองเห็นไหมเห็นเป็นเงาจางๆแล้วก็แสงก็จะดูดูเบาๆประมาณนี้ครับนะแสงแล้วก็ถัดไปแสง มีทั้งหมด 3 ทิศทางที่นิยมใช้ในการถ่ายภาพสินค้าครับนะแสงแรกทิศทางแรกที่ ที่นิยมคือไซไลท์หรือแสงข้างๆดูจากรูปเอดูจากรูปในแฮมเบอร์เกอร์เห็นไหมแสงมาจากทางขวามือเห็นไหมครับ อันนี้เขาเรียกว่าแสงข้างๆนะแสงข้างๆเนี่ย ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการถ่ายอาหารนะครับเพราะมันทำให้รู้สึกเหมือนเหมือน เหมือนภาพดูมีมิติ ดูมีดินามิกหรือว่ามิติของภาพนะครับนะมันเพิ่มความน่าสนใจให้กับให้กับภาพได้มากขึ้นอันนี้คือเขานิยมกันเลยนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออีกอีกอีกแสงอีกทิศหนึ่งคือทิศด้านหลังหรือแบ็คไลท์หรือว่าแสงหลัง แสงหลังเนี่ยก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นอีกแสงสุดฮิตที่อาหารนิยมใช้กันนะครับนะก็เห็นจากภาพเห็นไหม แสงข้างหลังคือแสงที่ส่องจากข้างหลังแล้วก็เห็นเงาเห็นไหมครับเงาสาดมาข้างหน้า อันนี้แสงหลังนะแล้วก็แสงที่ 3 คือแสงจากด้านหน้า หรือฟอนต์ไลท์ก็คืออาจจะทางซ้ายเราแต่ว่าอยู่บริเวณแบบด้านด้านหน้าส่องเปิดบริเวณหน้าวัตถุส่องให้เห็นแบบว่าด้านหน้าตาของวัตถุโดยโดยโดยตรงอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกแสงด้านหน้านะวิธีสังเกตแสงก็อะไรเป็นอะไรเป็นเรื่องของเงาครับเออถ้าเกิด แสงมาทางข้างเงา ก็จะไปทางข้าง แสงมาทางหน้าเงาไปทางหลัง แสงมาทางหลังก็เงา ก็มาทางหน้า มันง่ายแค่นี้ ประมาณนี้นะ เอาละค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงจากธรรมชาติ หรือว่าแสงจากหลอดไฟ หากเรามีการจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสม ก็จะได้ภาพที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะ